หลังจากที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าการวิเคราะห์ผู้ฟังนั้นเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับลำดับต่อไปผมแนะนำเลยนะครับ ว่าเราควรจะมีการฝึกซ้อมครับ หลายๆ คนตั้งคำถามเหมือนกันเลยนะครับว่าการฝึกซ้อมมีความจำเป็นไหมนะครับกับอันที่ 2 ก็คือ การฝึกซ้อมอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดนะครับ เรามาดูคำถามแรกกันก่อนคำถามแรกที่เราถามไปว่า การฝึกซ้อมมีความจำเป็นไหมนะครับคำตอบในทัศนะของผม จำเป็นมากครับ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักนำเสนอมือใหม่นะครับ การฝึกซ้อมจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณครับ เราจะดูว่าคุณมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การซ้อมหลาย ๆ ครั้งหลาย ๆ ครั้ง มันจะทำให้คุณรู้สเต็ปรู้โฟล์ช่วยประมาณเวลาในการนำเสนอ และที่สำคัญคือพัฒนาในเรื่องของการแสดงออกบุคลิกภาพนะครับ คุณจะไม่ต้องไปนั่งตัดมือละ คุณจะรู้ว่ามือคุณจะผายไปทางไหนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ และประเด็นความสำคัญของการฝึกซ้อมอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ ช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม การที่คุณพูดกับการที่คุณอ่านนั้นนะครับ มันแตกต่างกัน เมื่อคุณอ่านแล้วคุณบอกว่าเพอร์เฟกแล้วเนื้อหาคุณเพอร์เฟกแล้ว แต่พอคุณเอามาพูดเฮ้ย ทำไมมันพูดติดติดขัดขัดนะครับ นั่นจะช่วยให้คุณไปปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ว่า เฮ้ย เนื้อหาตรงนี้ที่คุณคิดว่าเพอร์เฟกแล้ว สมบูรณ์แล้ว ตอนที่มันเขียนนะครับ เมื่อคุณเอามาพูดนะครับ คุณจะรู้จุดอ่อนของมัน และคุณจะสามารถปรับแก้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับว่าการฝึกซ้อมในทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องจดโน้ตไว้ด้วยว่า คุณจะพูดอะไร และเนื้อหาของมันโอเคแล้วไหมนะครับ แล้วมัน มันค่อนข้างจะโฟล์ตามนั้นแล้วหรือไม่นะครับนั่นคือความจำเป็นของการฝึกซ้อม ทีนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วคุณฝึกซ้อมอย่างไรนะครับถึงได้ผลดีนะครับถึงมีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนนะครับ ผมขอแนะนำเพียงแค่3ประเด็นเท่านั้น ประเด็นที่ 1 คือคุณต้องซ้อมตามโฟล์ครับคำว่าโฟล์ของผม หมายความว่า คุณต้องซ้อมทุกอย่างให้มันเหมือนจริง หลาย ๆคนซ้อมเล่นๆ ซ้อมไปหัวเราะไปซ้อมไปขำไป อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการซ้อมนะครับการซ้อมที่ดีคุณต้องซ้อมเสมือนว่าคุณกำลังพูดในสถานการณ์จริงนะครับ พูดตามโฟล์ของผม ซ้อมตามโฟล์ของผมก็คือ 1. คุณซ้อมตามหัวข้อและประเด็นหลักที่คุณจะพูดเลยนะครับเหมือนกับการนำเสนอจริง ๆ เป๊ะนะครับเวลาใช้เหมือนกันนะครับ 2. นะครับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ คุณต้องใส่รายละเอียดให้เหมือนกับตอนที่พูดจริงเลย ยกตัวอย่างให้เหมือนกับตอนที่คุณจะไปนำเสนอจริง ๆนะครับ3นะครับ ผูกโยงเนื้อหาสำคัญ คุณต้องขีดไฮไลท์นะครับว่าเนื้อหาไหนที่เป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำเสนอของคุณนะครับ เพราะไอ้รายละเอียดปีกย่อย ที่เราเรียกว่าน้ำต่างๆเนี่ยคุณตัดออกไปนะครับ คุณเอาแต่เนื้อ คุณเอาแต่ครีมของเนื้อหาของคุณมาพูดนะครับ นั่นคือส่วนแรก ส่วนที่2นะครับซ้อมอยังไงให้ได้ผลนะครับ นั่นก็คือแบ่งเวลาในแต่ละหัวข้อแล้วจดไว้นะครับ คุณจะเป็นนักนำเสนอที่ดีมาก ถ้าคุณจบพร้อมกับระยะเวลาที่เขาให้คุณมานะครับ และอย่างที่3ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตอนที่คุณเรียนสมัยประถมนะครับ เวลาคุณจะซ้อมครูประถม คุณครูประถม หรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะแนะนำคุณว่า ซ้อมหน้ากระจกสิลูกนะครับ การซ้อมหน้ากระจกไม่ผิดนะครับ การซ้อมหน้ากระจกเหมาะสำหรับประถม เพราะคุณจะได้ดูท่าทาง คุณจะได้ดูมือ คุณจะได้ดูสังเกตอากับกริยาของคุณ ไม่ผิดครับ แต่พอคุณเข้ามาสู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือการทำงานจริง ซ้อมหน้ากระจกอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ การที่คุณซ้อมหน้ากระจก กระจกไม่สามารถบอกคุณได้นะครับว่า ท่าทางคุณเป็นยังไง ดีแล้วไหมนะครับ มีกระจกของแม่มดในสโนไวท์เท่านั้นที่จะบอกคุณได้ แต่ในชีวิตจริงมันไม่มี เพราะฉะนั้นคนที่จะบอกคุณได้คือใคร ผู้ฟังนะครับ เพราะฉะนั้นการซ้อมที่ดีคุณต้องซ้อมกับผู้ฟังนะครับ ทีนี้การซ้อมกับผู้ฟัง คุณต้องเลือกผู้ฟังดี ๆ ด้วย ไม่ใช่ว่าใครก็ตามมาเป็นผู้ฟังในการซ้อมคุณได้ การซ้อมกับผู้ฟังนั้น2บุคคลที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือ 1. บุคคลที่อวยคุณเกินไปไม่ว่าคุณจะทำอะไร โอ้โหดีเลิศประเสริฐสีคุณเดินออกมาคุณหายใจก็ดีแล้ว คนอย่างนี้อย่าเอามานั่งฟังคุณซ้อมนะครับ ประเภทที่ 2 เมื่อกี้คุณอวยใช่ไหม คราวนี้คุณโทษนะครับ คือโทษทุกอย่างติทุกอย่างที่เป็นเรานะครับโอ้ยทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีหายใจก็ผิดแล้วนะครับ มีลืมตา มีชีวิตก็ผิดแล้ว ไปฆ่าตัวตายซะอะไรประมาณอย่างนี้ คนประเภทนี้ไม่เหมาะกับการนำมานั่งฟังคุณฝึกซ้อม เพราะเขาจะติคุณทุกอย่าง เพราะฉะนั้นคนที่จะมานั่งฟังคุณซ้อมจะต้องมีใจเป็นกลางนะครับ บอกคุณเมื่อคุณทำผิดและชมคุณเมื่อคุณทำดีนะครับ นั่นคือเรื่องของการฝึกซ้อมครับ ถ้าคุณซ้อมตามนี้ได้ หาคนมาฝึกซ้อมได้นะครับ คุณก็จะมีพัฒนาการในเรื่องของการนำเสนอที่ดีครับ